พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนรู้จักรู้ทัน ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุ สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เราเห็นกันนั้น ล้วนแล้วแต่มีโอกาสได้รับความเสียหาย จากการกัดกร่อนได้ ถ้าไม่มีการจัดการดูแลที่ถูกต้องครับ ใช่แล้วครับ โดยเฉพาะกับโครงสร้างภายในที่อาจจะเสื่อมสภาพโดยที่เราไม่เห็น แต่ถ้าเรารู้ทันรู้ระวังไว้ก่อน ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ครับ สวทช ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ Terror and Corruption Prevention Strategy for Aging Infrastructure in Public and Industrial Sectors ที่มีเนื้อหาครอบคลุม เรื่องปัญหาความเสียหายและการกัดกร่อนรวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางรถไฟ อุปกรณ์หม้อต้มไอ้น้ำระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติคอนกรีตเสริมแรง และโครงสร้างของเหล็กกล้าต่างๆ ในงานนี้มีวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย และการกัดกร่อนมาให้ข้อมูลด้านวิชาการที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างภายใน ที่เกิดจากภูมิอากาศร้อนชื้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการออกแบบ หรือการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษา และวิธีป้องกัน เพื่อยกระดับความปลอดภัย ให้กับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านนี้ต่อไป โดย m t e c h สวทช และหน่วยงานพันธมิตร